ตาถวัวครับร้บบทเป็นเนยวัตพูครับ อืมเท่เกินผมไม่คิดเป็นด้านชักหาเพลงวะคมมาพบกันถึงไรขอบคุณพี่บอมนะที่เราเดินทางกันมาถึงจุดนี้ครับ โอ้ ขอบคุณเช่นกันครับ ขอบคุณเช่นกันครับ ถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของพวกเราเนยวัดพลุและก็ทีวา อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับช่อง k i e a r s h e n Line ครับ alright see you ้中国的粉丝们，大家好，我叫王。 斋脾气会会爱，中饰演一体วัตถุ。我叫大斋ใจ会会爱中饰演เนวพลุสวัสดีครับ ผมบอมธนวัฒน์นะครับ รับบทเป็นยายทิยายเฉิมยายบ้องยายวัลภาครับผมสวัสดีครับผมตาถวัตครับ รับบทเป็นเนยวัตภูครับ อืมเท่เกินก็หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะ เราก็มีงานใหญ่งานหนึ่ง ซึ่งก็คืองานทรายนิยายที่จะตีนันเนยของพวกเรา ก็โอ้โหทราย 300 เล่ม แล้วก็ประทับใจมากเลย วันนั้นเป็นวันที่ประทับใจมาก เพราะว่าคนมาแบบเยอะมาก เยอะเยอะมากประมาณ 5 600 คน แล้วก็หลายๆ คนที่ขึ้นมาทรายอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบบอกว่าเฮ้ยหนูมาจากโคราชนะ หนูบินมาจากเชียงใหม่นะโอ้โหแบบหลายที่มกหลายที่มากอะไรเงี้ยเพื่อจะมาเจอเราโดยเฉพาะเลย แล้วก็ มีน้องคนหนึ่งที่แบบตลกมากเลยคือแต่ละคนที่ขึ้นมาเขาก็จะแบบเหมือนเล่นมุกกับเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมีคนหนึ่งเขาถามผมว่า พี่บอมพี่บอมพี่บอมเลี้ยงหมาไหมผมก็เลยบอกเลยว่าอ๋อไม่ได้เลี้ยงครับเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวหนูเป็นหมาให้แล้วเขาก็เห่าใส่ผมแบบแล้วผมก็อย่ากลัวแล้วกลัวแล้วแบบตลกอ่ะแต่ละคนที่ขึ้นมาจะแบบมีมุกแต่แต่ละอย่างไม่เหมือนกันเลยเหมือนเขาคิดมาไว้จากใช่ใช่โอเคส่วน ส่วนผมก็แบบคือก็ก็งานเดียวกันนี่แหละนั่ก็คือเราเราเซ็น 300 เล่มใช่ไหมครับแล้วประมาณแบบท้ายแล้ว ประมาณ 200 กว่าแล้ว คือคือตอนนั้นผมรวนมากเพราะมันเซ็นเยอะ มันเยอะจริงๆ เยอะจริงๆ ผู้เยอะมากอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกผมว่า เออแบบอวยพรให้หน่อยจะแบบสอบเข้ามหาลัยแล้วอะไรเงี้ย ผมก็ผมก็เลยตอบเขาว่า อ๋อ Happy Birthday Happy Birthday คือแบบคือมันรวนมาก ทุกวันนี้น้องยังแบบงงอยู่เลยยังูอยู่แก็ โอเคครับ ก็สู้ๆนะครับ ขอให้สอบเต็มนะครับ อย่างที่หวังไว้นะครับ โอเคครับเยี่ยมวรพาแล้วก็คือมา มาจากเนยเรียกตัวทีนะครับ คือเนยเนยเขาดูหนังครับ ของแดงไบเล่อะไรเงี้ยสองสี่เก้าเก้าอันธพาลทองเมืองแล้วคือนางเอก ก็เลยอิน ใช่ อินก็เลยจำชื่อมาเนี่ยคือชื่อวรพาก็เลยมาเรียกทีว่าเอ้ยเรียกวรพาอะไรเงี้ย แปลแปลว่าสาวผู้เป็นที่รักใช่ไหมแต่แต่ละอย่างที่โดนกระทำนี่แบบตรงข้ามเลยนะ หรือว่าแอบรักอุ้ยหรือแอบรักเฮ้ยผมผมเชื่อเรื่องผมมีขิดแค่คิดว่าแบบการที่ทุกคนจะได้มาเจอกันอะไรเงี้ย มันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่แบบชักจูงทุกคนให้มาแบบมาเจอกันอย่างผมกับต้าอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า แตกต่างกันในหลาย ๆเรื่องในเรื่องของทั้งอายุด้วยในหน้าที่การงานด้วย ก็ดูเหมือนไม่น่าจะมาเจอกันได้ ไม่น่าจะแบบเป็นเพื่อนกันได้อะไรเงี้ย แต่ผมคิดว่ามันก็ต้องแบบมีอะไรบางอย่าง ผมึกคิดอะไรบางอย่างที่แบบเราอาจจะแบบเคยได้เจอกันชาติก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะแบบแค้นไงชาติที่แล้วชาตินี้ก็เลยต้องแบบกลับมาแก้แค้นโอเคของจริงๆผมแบบ ผมไม่ค่อยเชื่ออะไรเงี้ย ผมคิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคือมันมันต้องแบบมีที่มาที่ไปอะไรงี้วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ใช่โอเคครับในในในเรื่องนะครับ ในวัตถุผม ผมรู้สึกว่าที่คาแรคเตอร์มันนิสัยมันอะไรเงี้ยมัน มันจะคล้ายผมแบบกลัวๆอะไรเงี้ยเหมือนกันแบบไม่ได้เรียบร้อยอะไรเงี้ยครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนก็คือแบบเนยเนยเนยจะแบบอินกับพวกวินเทจยุคโบราณอะไรเงี้ยแบบอ่ะอย่างอย่างเอาดอกบัวไปให้สาวอะไรเงี้ยคือเอา ในในชีวิตจริงอ่ะเราเราก็ไม่เอาดอกบัวไปให้สาวเราคืนเลยเขาแบบอินเขามีโลกของเขาใช่เขามีโลกของเขาอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับของผมผมว่าถ้าเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตทั่วไปอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะแบบผมก็แบบเป็นเด็กเรียนเหมือนกันหรือแบบเวลาเราทำงานกลุ่มอะไรเงี้ยผมก็มักจะเป็นคนที่แบบเป็นหัวหน้ากลุ่มทำงานเยอะที่สุด แล้วก็แบบต้องขึ้นไปพรีเซนต์งานแทนเพื่อนอะไรเงี้ยใช้ชีวิตในเซฟโซน ไม่ได้ออกไปแบบผจญภัยอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ไม่เหมือนคงเป็นแบบการที่ได้เจอเนวัดผูเนี่ยแหละเออมันเลยทำให้แบบชีวิตพลิกผันค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบเป็นคนที่เว่อร์เวอร์โกโก้นิดนึงคือแบบพอเจอเนยก็จะแบบโหคิดไปไกลแบบคิดไปไกล แบบ 8 9 0 เลยใช่ แต่จริง ๆแล้วแบบเนยบางทีเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเรา ที่เจอเนยครั้งแรกเหรอ ก็ไม่ได้รู้สึกอะไร แต่ว่า ก็เจอด้วยความบังเอิญ แต่ก็ด้วย first impression ครั้งแรกเนี่ย ด้วยความที่เราเห็นถือมีด ซึ่งมีดอะจริงๆแล้ว เขาเพิ่งไปตัดดอกบัวมา แต่ในภาพจำของเรา มันคือแบบถือแจงที่แบบน่ากลัวมากๆ เราเลยแบบไม่อยากยุ่งด้วย แต่ดันไปเหยียบใจของเนยหลังจากนั้นก็เลยเกิดเรื่อง คือเรื่องทั้งเรื่องเกิดมาจากดอกบัว จริงดอกบัวเดียวคือถ้าสมมติแบบต้นเรื่องมาทีถ้าทีเดินผ่านเดินผ่านก็คือ ไม่มีเรื่องนี้นะ ก็จบเลยเครดิตเลยเอ็นเครดิตจบเรื่องเลยไม่มีใช่แฟนคลับปะเนี่ยเป็นมะมหมี่ปะเนี่ยเป็นมะมหมี่ปะเนี่ยใช่ใช่คือโอ้พูดได้เหรอ พูดไม่ได้ไม่ได้ ต้องรอติดตามเพราะว่า คุณพุ่มกับเขาตั้งใจไว้อะไรเงี้ยใช่จริง ๆมันก็มีดีเทลแหละ ถ้าเกิดว่าคนที่ได้เห็นมาตั้งแต่ EP 1 จนถึง EP 6 ใช่ไหมมันก็จะมีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงไปทีละนิดทีละนิด ซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ด้วยที่แบบค่อยๆขยับเข้ามาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่ามันจะมันจะมีจำไม่ได้แล้วจะไม่ได้แล้วจะไม่ได้แล้วผมว่าการเตรียมตัวก็หลักๆก็คือการเข้าใจตัวละคร ว่าแบบตัวละครมีคาแรคเตอร์เป็นไง นิสัยเป็นไงแบบแบ็กกราวด์ชีวิตเป็นยังไงอะไรเงี้ยสิ่งที่พิเศษกว่าการเข้าใจตัวละครคือการซ้อมมอไซค์สั่งใจมากเลยเนี่ยจริง ใช่ คือก่อนเปิดกล้องัวขี่ไม่เป็น แล้วผมก็ต้องมาฝึกขี่เพราะเรื่องนี้ เป็นมอไซค์เก่า ใช่ เป็นมอไซค์เก่า มีเกียร์มีคัสอะไรเงี้ยแล้วผมก็ต้องมาฝึกฝึกขี่แล้วคือในเรื่องขี่ก็ต้องแบบนั่งนั่งสอนด้วยมันยิ่งแบบเออกลัวแบบเออขี่จะตกด้วยอะไรเงี้ยใช่บางซีนคือแบบ แค่ขับตรงๆอ่ะเกือบ 20รอบรอบใช่ซีรีส์เรื่องนี้เหมือนแบบพาผมออกมาจากโลกแคบๆของผมเลย คือแบบมันเหมือนทำให้เราต้องแบบออกจากเซฟโซนของตัวเองด้วย แบบซีหลาย ๆซีนอย่างเงี้ย ที่แบบเป็นซีนผมต้องตกคลอง ก็เป็นอะไรที่แบบต้องเตรียมใจมาค่อนข้างเยอะ เพราะว่าแบบตกได้แค่แบบครั้งเดียวคือ ต้องทำให้ได้ดีที่สุดแล้วมันก็ออกมาโอเค ดีมากก็ขอบคุณทุกคนมากที่เยี่ยมมากเลย หูผมว่าถ้าเป็นเรื่องของการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้น่าจะเป็นช่วงที่เราการถ่ายทำกันช่วงโควิด มันก็มีปัญหาเหมือนกันอะไรเงี้ย เพราะว่าทำให้บางทีกองเราไม่สามารถที่จะเข้าไปถ่ายทำในโลเคชันนั้นๆได้ หรือแบบบางทีคนนั้นเสี่ยงคนนี้เสี่ยงก็อาจจะต้องมีการเลื่อนกองออกไป แล้วก็เรื่องฟ้าฝนครับ ใช่ใช่คือที่เราไปถ่ายออกเวลาออกกองคือแบบฝนตกประมาณ 95%อ่ะอืม95%จริงซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ฝนตกนะในในบทอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องแบบเปลี่ยนซีนแบบหน้ากองเลยให้แบบเป็นซีนฝนแล้วผมก็ต้องแบบไปถ่ายท่ามกลางสายฝนเลยอะไรเงี้ยอือก็ดีครับคือโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ซีรีส์วายเรื่องแรกของทางบอดคาสเลย แล้วก็พี่หน่องเหมือนเขาเปิดใจมากๆ กับนักแสดงหน้าใหม่หลาย ๆ คนอย่างผมเนี่ยไม่ได้มี follower มาก่อนไม่ได้มีแฟนคลับอะไรมาก่อน แบบเป็นคนที่ธรรมดาคนหนึ่งเลย แต่แบบเออเหมือนทางผู้ใหญ่เขาก็เห็น แล้วก็เฮ้ยอยากจะให้โอกาสเราด้วยอะไรเงี้ยก็แบบขอบคุณพี่หน่องมากๆเลยที่เปิดโอกาสให้กับพวกเราเนาะแล้วก็ให้กับนักแสดงคนอื่นด้วย แล้วก็คอยซัพพอร์ตเราตลอดไม่ว่าแบบซีรีส์จบไปแล้วอะไรเงี้ยก็ยังคอยแบบส่งขนมมาให้แบบ เหมือนทำทุกอย่างให้เราแบบออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยครับด้วยด้วยตัวบทแล้วก็แบบคาแรคเตอร์ว่าแบบเออผมได้เล่นตัวเนยอะไรเงี้ยคือ มันเป็นบทที่แบบเออผมอยากเล่นอยู่แล้วเป็นแบบนักเลงอะไรเงี้ยแล้วคือบทบทมันใสๆน่ารักน่ารักตลกตลกคือแบบมันมันมันมันมันไม่เครียดอ่ะคุณอยากเล่นเป็นนักเลงเหรออยากเล่นจริงผมเคยพูดแบบนานมากแล้วตั้งแต่เล่นแบบพี่หน้าสองอะไรเงี้ยผมว่าเอ้ยผมอยากเล่นเป็นนักเลงสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยแบบได้รับผมว่าแบบเฮ้ยเออแบบเพอร์เฟกเลยดีใจด้วยครับ แล้วก็แบบแล้วเราบทมันไม่เครียดแล้วก็ได้ได้พี่แชมป์มาพ่วงกับมาด้วยคือแบบเราเราก็เคยดูผลงานพี่แชมป์มาเนี่ยของผมก็จริง ๆ ก็คล้ายๆของตาแหละก็คือแบบเราเคยดูผลงานของผู้กำกับมาก่อนพี่แชมป์อะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่าเออเขาทำซีรีส์ออกมาแบบสไตล์ที่มันน่ารัก แล้วก็แบบไม่ได้แบบดูรุนแรงจนเกินไปอะไรเงี้ยเป็นแนวที่แบบทุกๆคนสามารถดูได้ ครอบครัวสามารถดูได้แล้วก็ทุกๆคนที่ดูสามารถที่จะแบบ enjoy ได้อะ เรียบร้อยครับเรียบร้อยโดนคนรับน้องเรียบร้อยนะครับทีวันพลุก็เป็นไงบ้างครับความรู้สึกคุณนี่ผมทำอะไรเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยคือมันเป็นการที่แก๊งวัดภูเขาต้องทำกันอยู่แล้วครับ ผมก็เลยหัวหน้าแก๊งอย่างเลยวัดภูก็ต้องชวนเด็กใหม่เข้ามา คุณว่าทีอายไหมอายผมก็อายเพราะว่าผมก็ต้อง ผมก็ต้องรับบทเป็นทีใช่ไหมแล้วผมก็ต้องเต้นอะไรเงี้ยท่ามกลางแบบ คนเยอะมากอ่ะ แล้วก็แบบ แต่คุณทำออกมาได้ดีมากบทำออกมาได้ดีมากขอบคุณดีใจซามคุณโอมชนะพักครับ หรือว่าเยลโลสเกตของเราครับ คือคุณโอมนะครับ เขาเป็นคนที่แบบตลกคนแบบรั่วคนหนึ่ง เขาเหมือนทิววัดภูมาก คือถ้าทุกคนอยากรู้จัก คุณโอมธนภักคือคุณต้องไปดูซีรีส์เลยใช่ดูซีรีส์เลยเหมือนเลยเหมือนมากคือเขาเล่นเป็นตัวเองนะใช่แล้วเขาก็เป็นคนเฮฮามากเลยอะเฮฮารั่วๆแบบบางทีก็อองๆอะไรเงี้ยแบบอะไรนะอะไรเงี้ยผมอยู่กับเขาใช่ไหมแล้วแบบเวลาผมถ่ายติ๊กต็อกอะไรเงี้ยเราเจอแบบผมสองคนในฟีดแล้วคุณโอมเขาเห็นคุณโอมคุณโอมเขาจะทำแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ารักอะอะไรเงี้ยเขาชิปเปอร์เขาชิปเปอร์ในกองก็เหมือนกันแบบอุ้ยเขินอะอะไรเงี้ย ก็ประทับใจครับประทับใจ เพราะว่าพี่บอมเป็นคนที่เก่งมากอะไรเงี้ย เป็นคนที่แบบ แนะนำอะไรผมหลาย ๆอย่างอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็คือการการแสดงพี่พี่บอมคือแบบดีมากคือเล่นเล่นเป็นทีได้ยังแบบสมบูรณ์แบบ คือเอาเอาจริงมากผมแบบพูดกับหลายคนมากว่าแบบ ไม่ถ้าแบบไม่ใช่พี่บอมก็ไม่รู้ว่าใครจะมาเล่นเป็นทีแล้วโอ้แล้วก็อยากอยากจะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่บอมนะครับ ที่เราเดินทางกันมาถึงจุดนี้ครับ โอ้ ขอบคุณเช่นกันครับ ขอบคุณเช่นกันครับ จริง ๆ ผมเคยพูดกับเขาไปหมดแล้วแหละว่าแบบรู้สึกภูมิใจที่แบบเขาทำงานตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ย แล้วก็แบบมีวินัย แล้วก็ตั้งใจทำงานมาก ๆ แล้วด้วยการที่เขาแบบต้องเรียนด้วยทำงานไปด้วยอะไรเงี้ย มันต้องใช้ความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะ เขาก็ยังแบบเต็มที่ตลอดเวลา ผมก็รู้สึกว่าแบบเออผม ผมก็ขอบคุณเขาเช่นกัน แล้วก็ผมเชื่อว่าจากที่ทุกคนได้เห็น คงรู้แล้วแหละว่าเขาแบบเป็นในวัดภูที่สมบูรณ์แบบจริงๆ ชนครับเกินคาดดีมากต้องขอบคุณทุกคนมาก คือแบบเกินคาดจริงอืมอเพราะว่าตอนตอนแรกเลยก่อนที่ EP หนึ่งจะออนอ่ะพวกเราคุยกันคุยกับค่ายด้วยว่าแบบอืม ขอ Twitter แบบท็อป5อะไรเงี้ยแบบคิดว่าแบบก็ดีใจแล้ว แต่วันนั้นอ่ะเรามานั่งไลฟ์กันเนาะแบบมานั่งพูดคุยกันกับแฟนๆอะไรเงี้ยแล้วระหว่างที่ไลฟ์แบบซีรีส์ยังไม่ออนเลย ก็คือแบบไปถึงอันดับ 4 อันดับ3อะไรงี้กันแล้วก็ขึ้นเรื่อยๆสาม่อวแบบหนึ่งแล้วก็หนึ่งเลย คือแบบเกินคาดมาก แล้วก็มีแฟนๆชาวจีนด้วย เยอะมากเลยก็ขอบคุณมากครับที่ช่วยกันติดตามครับ ชุบชุบชุบอาทำไมเร็วจัง ให้เวลา 15 วินาทีว่าทำไม ต้องดูพี่จตีนะเนย โอเคครับ ทุกคนนะครับ ต้องดูพี่จตินันเนนะครับเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่แบบว่าครบรถจริงๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตลกดราม่าครอบครัวแบบมีแอคชั่นก็มีนะครับ โอ้โหมันสนุกมากๆเลยแถมยังเป็นซีรีส์ที่ฉีกกฎมาก ๆเลยโอ้โหในวันพุสุดยอดเลยครับ ทีก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคครับต้องดูนะครับ ช่องสามกดสามนะครับคุชจบแล้วเหรอไม่ เฮ้ย อะไรเนี่ยเฮ้ยได้แล้วความในใจที่อยากบอกฝ่ายข้าวโอ้โหทำไมต้องดึงดราม่าด้วยเนี่ย ความในใจที่ผมจะบอกนะครับคือผมภูมิใจในตัวคุณมากนะครับ คุณเป็นพี่ที่ดีมากๆคนหนึ่ง รือว่าชาติไหนผมจะหาโอ้โหดีกว่าคุณได้แล้วคุณแบบแนะนำแบบหลายอย่างเลยก็ขอบคุณคุณมากนะครับโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยโอเคมาบอกร้านฝ่ายของถ้ามันแบบถึงตัวละครอ่าเน่วจจารเรื่น รักนะฮะโอเคโอเคไม่ถูกทีลยลองเพลงประกอบซีรีส์จีบฝ่ายตรงข้าม โอ้โหประกอบซีรีส์เหรอ ได้ผมละขีดบันดาลชักพา โดนให้มาพบกันทันใด ก่อนนี้อยู่กันแสนไกลผมไม่คิดดวงจิตใจ ฉันจึงได้มาใกล้กับเธอเอาจริงปะเนี่ยแล้วผมร้องทำไมอ่ะอ่ะคุณร้องมาเเซอีกครั้งอ่อนแอในหัวใจได้โลเลอีกครั้งเปลี่ยนใจที่ด้านชาให้อไมให้กายอ่อนไหให้วันใน โอเค มานะผมเชื่มครับตามโครับ โอ้รุนแรงเกิน เอ้าที่สุดขอสามคำ บอกรักฝ่ายตรงข้ามเอ่อ รักนะ น้องยากอะไรชวนฝ่ายตรงข้ามเต้นลีลาเพลงผมลิขิตไม่อผมไม่คิดปันดาชักพาเพลงวะคนหนึ่งมาพบกันจัได้ กลคผมไม่คิดดนจิตใจ ฉันจึงได้มาใกล้กับเธอแต่ฉันอาจจะเป็นคู่อะไรอ่ะคนของฉันเลี้ยงดูความรัก High แต่ทั้งวันเธอบอกเธอฉันไม่เชื่อเมื่ารักเจอ โอเค โอเคยโอเค โอเคนะครับก็ฝากซีรีส์พี่จะตีนั่นเลยด้วยนะครับตอนนี้กำลังเข้มข้นมาก ก็ติดตามได้ที่ไหนครับครับ ก็สามารถติดตามซีรีส์ของพวกเรานะครับ ได้ทางช่อง3กด33 ทุกวันศุกร์5ทุ่มตรงและ5ทุ่มครึ่งทาง AIS Play ครับผม แล้วก็ช่องทางการติดตามของพวกเรานะครับ ของผมก็เป็น Instagram bomm.u แล้วก็ Twitter bomm_u n d e e r r s c o U ครับผมส่วนผมนะครับก็ IG นะครับอัจวัน underscore ตานะครับแล้วก็ Twitter t r ่ตา atws แล้วแล้วก็ YouTube ชาวอาทิวันนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้ข่าวสารของพี่จตีนเนยเนี่ยก็สามารถไปติดตามที่บอดคาสต์นะครับบอดคาสต์ไทยเทเลวิชันนะครับครับผมเฮ้ยแต่ว่าคุณได้ของขวัญสุดพิเศษด้วยนี่ผมได้ของขวัญสุดพิเศษครับนั่นก็คือ เครื่องซักผ้านะครับแฟนแฟนคลับซื้อเครื่องซักผ้าให้ทำไมเราไปบอกไปอะไรมาคือคือผมอยู่หอและทีนี้หอผมแบบต้องใช้เหรียญเหรียญสิบในการซักผ้าอะไรเงี้ยแบบใช้เหรียญห้าไม่ได้อะไรเงี้ยต้องใช้แค่เหรียญสิบเขาส่งเขาส่งสองอย่างนะครับส่งเหรียญมาผมว่าใช้ได้ปีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เครื่องซักผ้าอีกเครื่องหนึ่งแบบว่าไม่ต้องลงไปซักแล้วคือไม่ไม่ไม่ต้องลงไปซักเลยก็คือแบบมีทั้งสองอย่างแฟนคลับนี่สุดยอดสุดยอด